ญากีฬาไทยชนิดที่2ก็คือภูมิปัญญากีฬาไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างกีฬามวยไทย กีฬามวยไทยนั้นเนี่ยมีประวัติมายาวนานนะครับ จะขอเล่าอย่างคร่าวๆ ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งเป็นกษัตริย์ของสุขโขทัยเนี่ยทรงเห็นถึงความสำคัญของกีฬามวยไทย ก็ส่งราชโอรสองค์ที่สอง ไปฝึกมวยไทยที่เขาสมอแขงจังหวัดลบบุรี เพราะกีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ ใครจะขึ้นครองราช ก็จะต้องถูกส่งไปฝึกมวยไทย นี่คือความสำคัญในสมัยกรุงสุขโขทยัย ส่วนกรุงศรีอยุธยา ส่วนใหญ่แล้วการฝึกมวยไทยจะฝึกให้กับทหารเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศ เราจะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดก็คือองค์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชจะมีกองเสือป่าแมวเซาซึ่งกองเสือป่าแมวเซาจะเป็นกองศึกสอดแนมคู่ต่อสู้ซึ่งกองเสือป่าแมวเซาพวกนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของมวยไทยเพื่อใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจากการที่ไปสอดแนมกับข้าศึก นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่เรารู้จักกันดีที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยก็คือพระเจ้าเสือ นะครับที่เป็นกษัตริย์แต่ได้ปลอมตัวนั้นเป็นชาวบ้าน ไปชกมวยไทยกับชาวบ้าน ซึ่งรู้จักในนามของนักมวยเมืองกลุ่มนะครับตรงนี้ก็ศึกษาประวัติจากพระเจ้าเสือได้ และก็มีนักมวยไทยอีกคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นบิดาของมวยไทย ก็ว่าได้นะครับก็คือนายขนมต้มซึ่งถูกจับไปเป็นเฉลยจากสงครามพมา่า ก็สามารถต่อสู้ชนะ ฆ่าศึกได้ 10 คนรวด ซึ่งประวัติมวยไทยนั้นมีประวัติอันยาวนานนะครับ ก็ให้นิสิตนั้นได้ไปทำการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประวัติมวยไทย แต่ในการบรรยายครั้งนี้ ครูอยากจะให้เราได้ดู VCD ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ซึ่งมวยไทยนั้นใช้อวัยวะต่างๆ ในการต่อสู้ที่เรียกว่านวาอาวุธประกอบด้วย หมัดเท้า เข่าศอกและศีรษะ ในที่นี้ก็คือ หมัดสองหมัด เท้าสองเท้าเข่าสองเข่า ศอกสองศอกและศีรษะในที่นี้หมายถึงปัญญา เป็นองค์ประกอบของมวยไทย ซึ่งมวยไทยถ้าแบ่งแล้วจะมีลักษณะสองลักษณะก็คือ แม่ไม้มวยไทยกับ ลูกไม้มวยไทย ครูจะให้นิสิตได้ชมความงดงามของท่าต่างๆ ที่เป็นลักษณะทั้งแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทยจาก VCD ของกรมพระศึกษาในเรื่องของมวยไทยเชิญชม VCD ครับ